ห้าหน้าบัตรี่นประานนพิธีนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสนองเพ็าาิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งด้านบนเวทีนะคะ ก็มีในส่วนของาสาชิสภาผู้แทนราษฎระคทั้งท่านอยู่แล้วนะคะก็คือคุณเคุณสาธิตและคุณสุชาตินะคะรวมถึงตัวแทนของคุณชัยยะอังคีนันด้วยค่ะ และในโอกาสนี้นะคะ เดี๋ยวท่านอาจารย์วัชระจะให้สัญญาณนะคะในการนับถอยหลังค่ะ Ladies and gentlemen this is the moment that we have been waiting for the official opening of Pranapon TV 2022 so everyone let's start counting down together from 5 4 3 2 and 1

ladies and gentlemen, from the 18th to the 27th, the Protocol Committee. hill or the landbar of Headway province, which is just like the people. ในค่ำคืนนี้ ด้านหลังครับเวทีลาน สัญญาณบอกให้เรารู้ว่าหลงาน พระนครคีรีภาค35ของจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เริ่มขึ้นนะครับอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงศิลปะนะครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการสาธิตอาหารนานาชาติและอาหารไทยนะครับ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับ ตอนนี้สัญญาณรูปหน้าจากจุด